รามเกวัตส่องดูหน้าตนเองที่กระจก เห็นแผลที่หน้าผากก็ให้นึกเจ็บแขนใจว่า มโหสถฝากแผลไว้ทำให้ได้รับความอับอาย จะต้องแก้แค้นให้ได้ จึงคิดว่า พระราชธิดาพระนามว่า ปัญจาลจันที มีพระสิริมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก จะวางแผนเอาเป็นเหยื่อล่อ ให้พระเจ้าวิเทหรัฐ กลืนเบ็ดแล้วจับข้าเสีย พร้อมทั้งมโหสถ จึงเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าจุลนี ว่า ตนยังมีแผนการอีกอย่างหนึ่ง พระเจ้าจุลนีตรัสว่า อาจารย์ พวกเราหนีตาย จนเกือบไม่มีแม้กระทั่งผ้าจะนุ่ง เพราะความคิดของท่าน ท่านยังจะมีแผนการอะไรอีก เกวัตทูลว่า ไม่มีแผนอื่นแยบยนเช่นแผนนี้อีกแล้วพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่ง ให้เกวัตเล่าแผนการให้ฟังรามเกวัตคิดว่า ที่ผ่านมาแผนการถูกเปิดเผย ไปสู่ศัตรูทุกครั้ง เหมือนมีหนอนบ่อนไส้ แต่ไม่สามารถจับได้ว่า เป็นใคร คราวนี้จะต้องให้รัดกุมมากขึ้น จึงกราบทูลว่า ถ้าจะทูลควรอยู่กันตามลำพังสองต่อสองพระราชาจึงนำพรามขึ้นปราศาสตร์เสด็จเข้าไปในห้องบรรทม เกวัตกราบทูลว่า พวกเราจะเล้าโลมพระเจ้าวิเทหราชด้วยกิเลส แล้วจับตัวมาฆ่าเสีย ร้อมกับมโหสถ พระราชาตรัสว่า แผนการนี้ดี แต่เราจะเล้าโลมนำพระองค์มาได้อย่างไร เกวัตทูลว่าพระนางปัญจาลจันทีรติดาของพระองค์ ทรงพระสิริโฉมงดงาม พวกเราจะให้จินตกวีประพันธ์รูปสมบัติอันทรงสิริและความงามแห่งอิริยาบถของพระธิดา แล้วประพันธ์เป็นเพลง ให้ผู้จำนาน นำไปขับร้องในกรุงมิถิลานคร พระเจ้าวิเทหราชจะต้องมนสะกดเพราะบทเพลงอย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้น ข้าพระองค์จะไปกรุงมิถิลากำหนดวันให้พระเจ้าวิเทหะมารับพระราชธิดาอภิเษกเมื่อข้าพระองค์กลับมา จากการกำหนดวันแล้ว พระเจ้าวิเทหราชก็เหมือนปลาเกืนเบ็ด จากนั้นพวกเราจะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชและมโหสถได้อย่างง่ายดาย พระเจ้าจุลนี สดับคำเกวัตแล้วเห็นดีด้วย ทรงยินดีว่า แผนการยอดเยี่ยมมาก พระเจ้าจุลนี ให้เรียกพวกจินตกวีประจำราชสำนักมา รับสั่งให้ประพันธ์กาบกรอน ตามพระสิริโฉมพระธิดา พวกจินตกวี บรรจงประพันธ์บทเพลงได้อย่างไพเราะจับใจยิ่ง แล้วให้นักร้องขับขานถวายพระเจ้าจุลนีว่า พระสิริโฉม งดงามนามประพัดเจิดจรัสมาจากฟากฟ้าไหน ทั่วแผ่นดินมิควรคู่กระสัดใด หากมิได้เป็นปิ่นแผ่นดินชัย โอวา จอมนรินปินวิเทหรัตถ้ามิได้นารีรัตดังมาดหมาย ถึงครอบครองหมื่นปัทปิน ปินพระไทย ก็ว่างไร้เกียรติศักดิ์จอมราชัน พระราชาทรงพอพระไทย ราชทานทรัพย์ให้อย่างมากมาย พวกนักฟ้อนเรียนกราบกรจากพวกจินตกวีแล้ว ไปขับร้องในโรงมหรสพบทเพลงนี้แพร่กระจายไปในหมู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว พระเจ้าจุลนีพระราชทานทรัพย์ให้พวกจินตกวี รับสั่งให้ไปกรุงมิถิลา แล้วขับร้องโดยทำนองนี้ จินตกวีเหล่านั้นจึงร้องเพลง ไปจนถึงกรุงมิถิลา แล้วเข้าเปิดการแสดงในโรงมหรสพ กลางมหานครมิถิลา มหาชนได้ฟังบทเพลงอันไพเราะเพราะพริง้ง ต่างส่งเสียงโห่ร้องเกลียวกราว ให้รางวัลมากมายแก่นักร้อง ต่างกล่าวขวัญถึงพระสิริโฉมพระธิดาพระเจ้ากรุงปรัญจาละพระเจ้าวิเทหราช สดับเสียงเล่าลือเช่นนั้น ทรงให้เรียกพวกนักดนตรีมาแสดงถวาย ในพระราชนิเวศ ทรงสดับว่า พระเจ้าจุลนีมีพระราชประสงค์ จะประทานพระธิดา ผู้ทรงสิริโฉมเช่นนี้ แก่พระองค์ก็ทรงยินดี ได้พระราชทานรางวัลให้นักจินตกวีเป็นจำนวนมาก พวกจินตกวีก็นำความกลับไปกราบทูล พระเจ้าจุลนีให้ทรงทราบทุกประการ อาจารย์เกวัตจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่า จะไปเพื่อกำหนดวัน พระราชาตรัสถามว่า จะต้องนำอะไรไปบ้าง เกวัตกราบทูลว่า ควรเอาบรรณาการไปบ้างเล็กน้อย เกวัตนำเครื่องบรรณาการไปพร้อมด้วยบริวารใหญ่ ครั้นถึงวิเทหรัฐก็ให้ประกาศไปทั่วตามถนนในกรุงมิติลา เพื่อให้ประชาชนรู้ประชาชนต่างโจทย์ขาน ถึงการมาของเกวัตว่าพระเจ้าจุลนีกับพระเจ้าวิเทหราชจะเชื่อมสัมพันธไมตรีกัน ฝ่ายพระเจ้าจุลนีจะประทานพระธิดาของพระองค์ แด่พระราชาของพวกเรา เขาเล่าว่าขณะนี้พรามเกวัต มาเฝ้าเพื่อกำหนดวันเสด็จไปอภิเษกเสียงเล่าลือนั้นได้ยินไปถึงพระเจ้าวิเทหราช แม้มโหสถก็ได้ยิน จึงเกิดความกังวลใจว่า เกวัตไม่มาดีแน่ เราต้องรู้ความจริงให้ได้ จึงส่งข่าวไปยังสายลับ ในสำนักพระเจ้าจุรณีให้ตรวจสอบ ความข่าวนี้ให้แน่นอน แม้สายลับก็ไม่รู้ เนื่องจากพระเจ้าจุลนี กับเกวัตปรึกษากันในห้องบรรทม มีเพียงนกสาริกาที่เลี้ยงไว้ ในที่บรรทมของพระเจ้าจุลนีเท่านั้น ที่น่าจะรู้ความจริง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนมโหสถตั้งตัวไม่ทัน ในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจคาดเดาได้ มโหสถคิดว่าไม่ควรให้เกวัตซึ่งเป็นศัตรู เห็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของบ้านเมือง ที่จัดเตรียมไว้อย่างรัดกุม จึงสั่งให้เอาเสือ ที่เขียนภาพล้อมสองข้างทางโรยดอกไม้ตั้งแต่ประตูพระนคร จนถึงพระราชนิเวศ และตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนตน ให้ตั้งหม้อน้ำปักต้นกล้วย และผูกทองประดับไว้ ตลอดสองข้างทาง เหมือนประดับตกแต่ง พระนครรับราชทูตจากปัญจาลนครคณะเกวัตเข้าสู่พระนคร เห็นถนนหนทาง ประดับประดาไว้อย่างงดงาม จนมองไม่เห็นอาคารบ้านเมืองเข้าใจว่า พระราชาให้ตกแต่งหนทางไว้ตอนรับตน ก็ปราบปลื้มใจ เกวัตเข้าเฝ้า ถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการ แล้วกราบทูลถึงจุดประสงค์ที่ตนมาว่า พระเจ้าจุลนี มีพระราชประสงค์ จะเจริญสัมพันธไมตรี จะประทานรัตนะอันเลิศ แด่พระองค์ จากนี้ไปทูตทั้งหลายจะพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน ปัญจาลนครและมิถิลานคร จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบไป ชั่วการรับวาสารพระราชาของข้าพระองค์ ประสงค์จะส่งมหาอมาตย์อื่นมา ก็เกรงจะไม่สามารถแจ้งข่าวให้เป็นที่ชอบพระไทยจึงส่งข้าพระองค์มา โดยพระบรมราชองค์การ แล้วนำเสด็จสู่อุตรปัญจาลนคร ขอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไป จะได้พระธิดาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก และสัมพันธไมตรี กับพระราชาของข้าพระองค์ จะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พระเจ้าวิเทหราชทรงยินดี คิดเพียงว่า จะได้พระราชธิดา ผู้ทรงสิริโฉมงดงามที่สุด จึงตรัสว่าความบาดหมาง พราะธรรมยุทธ์ระหว่างท่านกับมโหสถ ขอให้เลิกแล้วต่อกันไป ท่านจงไปหามโหสถบุตรเรา ท่านเป็นบัณฑิตด้วยกันทั้งคู่ จงยกโทษให้กัน ปรึกษาหารือกัน ถึงการเตรียมงานอภิเษกแล้วจึงค่อยกลับมา เกวัตจึงไปพบมโหสถ ฝ่ายมโหสถรู้ว่า อย่างไรเกวัตต้องมาพบตนคิดว่า วันนี้ยังไม่ควรพูดอะไรกับเกวัตจึงดื่มเนยใสนิดหนึ่งตั้งแต่เช้ามืด จึงให้แม่บ้านเอาโคมไม้สดละเลงเรือน และเอาน้ำมันทาเสา ตั้งเตียงนอนมโหสถไว้เพียงเพียงเดียว นอกจากนี้ให้เก็บหมด มโหสถบอกคนใช้ ให้บอกพรามว่า วันนี้อย่าเพิ่งพูดกับท่านบัณฑิต เพราะวันนี้ท่านดื่มเนยใส เมื่อเราทำท่าจะพูดกับเกวัตพวกเจ้าก็พึงห้ามว่า ท่านดื่มเนยใสอย่างแรง ท่านอย่าพูด มโหสถจัดแจงอย่างนี้แล้ว จึงจัดคนรักษาไว้ ที่ประตูถึงเจ็ดชั้น แล้วนอนบนเตียง เกวัตมาถึงบ้านมโหสถ ยืนอยู่ที่สุมประตูถามว่า ท่านบัณฑิตอยู่ไหน พวกคนใช้ทำท่าดุห้ามรามเกวัดว่า ถ้าอยากมาก็อย่าส่งเสียงดัง ให้มาเงียบๆ วันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสอย่างแรง ท่านอย่าส่งเสียงดังอื้ออึงพวกคนใช้ที่ซุ้มประตู ถัดมาก็ห้ามพรามอย่างนั้น จนผ่านมาถึงประตูที่เจ็ดซึ่งเป็นห้องที่อยู่มโหสถ มโหสถทำท่าจะพูด พวกคนใช้ก็ทำตามที่นัดแนะไว้ ต่างห้ามเป็นการใหญ่ รามเกวัตไปพบมโหสถ แต่ไม่มีที่นั่ง ไม่มีแม้แต่อาสนะรองยืน ต้องยืนเหยียบโคมไมสดอยู่ จึงเก้อเขินไม่รู้จะทำอย่างไร พวกคนใช้มโหสถ บางคนมองดูเกวัตแล้วยักคิ้วหลิวตาให้ บางคนถลึงตา บางคนงอศอก เงื้อสับไปในอากาศ บางคนชูกำปั้นขึ้น เหมือนจะเอาศอกสับพราม บางคนตามท่าจะเตะ บางคนแสดงมือไม้ด้วยท่าทางต่างๆ เกวัตเห็นกิริยาพวกคนใช้มโหสถ ก็ยิ่งเก้อเขิน ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงลากลับไป ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังว่ารามถอยแกอย่าส่งเสียง ถ้าแกขืนส่งเสียงดังทำให้นายข้าพูดข้าจะหักกระดูกแกรามเกวัตไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่า จะเจอเหตุการณ์เช่นนี้ จึงตกใจกลัว รีบกลับไปโดยไม่เหลียวหลัง พรันนั้น ใครคนหนึ่งลุกขึ้นเอาเรียวไผ่ตีหลังเกวัตพาม อีกคนหนึ่งก็ถลันลุกตบท้ายทอย ส่วนอีกคนหนึ่งหลักคอปรามเซถลาไป เกวัตตกใจกลัว ทั้งอับอายจึงรีบกลับเข้าสู่พระราชวัง พระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่า วันนี้มโหสถบุตรเรา ได้ฟังเรื่องมงคลที่พระเจ้าจุลนี จะให้พระราชธิดาแก่เรา คงจะยินดีมาก บัณฑิตทั้งสอง คงมีเรื่องพูดคุยกันมาก คงปรับความเข้าใจ ขอโทษกันและกัน ถึงเรื่องในอดีต ช่างเป็นโชควาสนาของเราจริงๆ พระองค์ทอดประเนตร เห็นเกวัตกำลังเดินมา จึงตรัสถามว่า อาจารย์เกวัตท่านได้พบมโหสถบุตรเราแล้วหรือ เป็นอย่างไรบ้าง เชิญเล่าให้ฟังบ้าง มโหสถกับท่าน ยกโทษให้กันแล้วใช่ไหม มโหสถดีใจไหมที่ได้พบท่านเกวัตกราบทูลว่า ขอเดชะ คนอย่างมโหสถไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลย พระเจ้าค่าไม่มีใครต่ำช้ากว่ามโหสถอีกแล้ว คนเช่นมโหสถ เป็นคนหยาบช้า กระด้างก้าวร้าวไม่ใช่สัตว์บุรุษ ไม่ยอมพูดอะไรสักคำ เหมือนคนใบ หูหนวก แม้ที่นั่งก็ไม่มีให้ข้าพระองค์ พระเจ้าวิเทหราชสดับคำเกวัตแล้ว ไม่ทรงแสดงอาการพอพระทย หรือไม่พอพระทยอย่างไร โปรดให้พระราชทานสเสบียงและเรือนพัก แก่เกวัตและบริวารที่มาไปพักผ่อนแล้วทรงรำพึงว่า ตามปกติมโหสถฉลาดในการปฏิสันฐาน รอบรู้วิธีการทางทูต แต่ครั้งนี้เขาไม่ปฏิสันฐานเกวัตเลย ไม่แสดงความยินดี หรือจะเห็นภัยอะไรอะไรที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้รู้ได้ยากความจริง แม้พระองค์ก็หวั่นไหว ไม่กล้าทิ้งแว่นแคว้นไปสู่เงื้อมมือของศัตรูมโหสถ จะเห็นโทษในการมาของพรามเกวัตหรือเขามิได้มาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีแต่จะมาด้วยเหตุอย่างอื่น บุตรของเราจะเห็นภัยหรืออย่างไร ทรงนึกอยู่อย่างนี้ ก็ทรงหวาดวันประทับนิ่ง ขณะนั้น คณะมนตรีทั้งสี่คนได้มาเข้าเฝ้า จึงตรัสถามเสนกะว่า พระองค์ควรไปอภิเศกสมรสกับพระธิดาของพระเจ้าจุรณีที่ปัญจาลนครหรือไม่ เสนกะกราบทูลว่า ขอเดชะ พระองค์รับสั่งอะไรเช่นนั้น นี่เป็นโอกาสอันดี พระเจ้าจุลนีเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูตวีปประสงค์จะยกพระธิดา ผู้ทรงพระสิริโฉมงดงาม ถวายพระองค์ ก็ด้วยทรงเห็นว่า กษัตริย์แห่งมิถิลานคร พระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เสมอพระองค์ กษัตริย์พระองค์อื่น เป็นแต่เพียงกษัตริย์ประเทศราชอยู่ในอำนาจปัญจาลนคร ไม่มีใครเสมอพระองค์ ขอได้ทรงทำตามพระเจ้าจุลนีเถิด ไม่ควรที่พระองค์จะให้โอกาสหลุดลอยไป หากพระองค์เสด็จไปกรุงปัญจาละ ก็จะได้พระธิดาของพระราชาผู้เป็นใหญ่มาเป็นมเหสี ทั้งสัมพันธไมตรี ระหว่างสองนครก็จะแน่นแฟ้นสืบไป พระเจ้าวิเทหราช ตรัสถามอาจารย์คนอื่นๆ ทุกคนต่างกราบทูลเช่นเดียวกัน ขณะที่พระราชากำลังรับสั่งอยู่กับคณะมนตรีของพระองค์ พรามเกวัตออกจากเรือนพักรับรองมาถวายบังคม พระราชาเพื่อทูลลากลับ พระราชาทรงทำสักการะ แก่เกวัตพรามแล้วทรงส่งกลับไป มโหสถรู้ว่า เกวัตกลับไปแล้ว จึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวไปเฝ้าพระราชา พระราชาทรงดำริว่า มโหสถบุตรเราเป็นปราดมีความคิดลึกซึ้งย่อมจะรู้เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ในอนาคตและปัจจุบันจะรู้ว่าควรหรือไม่ควร ที่เราจะไปกรุงปัญจาละ แม้จะรู้เช่นนั้น พระองค์ก็ถูกความกำหนัด ยินดีแผดเผาเพราะราคะ ทั้งลุ่มหลง จึงตรัสถามมโหสถว่า พวกเราทั้งหกคน ล้วนเป็นบัณฑิต มีปัญญาสูงสุดดุดแผ่นดิน จะลงมติ เป็นเอกฉัน มโหสถแม้เจ้าก็ต้องทำตามมติว่า ควรไปปัญจาระนครหรือไม่ มโหสถคิดว่า พระราชาพระองค์นี้ ช่างระโมบในกามเสียจริง ทรงเชื่ออาจารย์ทั้งสี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตราย เราจะบอกอันตรายที่จะเกิดให้พระองค์เลิกล้มความตั้งใจเสีย จึงกราบทูลว่า ขอเดชะ ขอพระองค์จงทรงทราบพระเจ้าจุลนีทรงมีแสนยานุภาพมากมีกองทัพเกรียงไกล มีกำลังคนมาก ต้องการปรองพระชนพระองค์ ดุดนายพรานใช้กวางตัวเมีย หลอกล่อฆ่ากวางตัวผู้ นายพรานจับกวางตัวเมีย มาฝึกดีแล้วก็นำไปผูกไว้กลางทุ่งหญ้า เพื่อล่อฝูงกวางมาด้วยมายา เมื่อฝูงกวางตัวผู้ มาเพื่อหวังจะเล้าโลมนางกวาง ก็ถูกจับฆ่ามากมาย พระเจ้าจุลนีเป็นเหมือนนายพรานเกวัตเป็นอาวุธในมือพราน ส่วนพระธิดาเป็นเหยื่อล่อ พระองค์ทรงปรารถนากามดุดปราติดเบ็ด เพราะหลงเหยื่อที่เขาเกี่ยวเบ็ดล่อไว้ ไม่ทรงทราบว่า พระธิดาของพระเจ้าจุลนีเป็นเหยื่อ ถ้าพระองค์ตั้งพระทัยจะเสด็จไปปัญจาลนคร ขอให้เลิกล้มพระราชดำริ พระองค์จะประสบภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงนัก ไม่ต่างอะไร จากกวางหลงเดินตามทางเข้าสู่หมู่บ้านคน พระเจ้าวิเทหราชถูกมโหสถคมคูก็ทรงพิโรธว่า มโหสถหมิ่นพระองค์ ราวกับว่าเป็นทาสไม่ให้ความสำคัญว่า พระองค์เป็นพระราชา ทั้งที่รู้ราชสารว่า พระเจ้าจุลนีจะประทานพระธิดาแด่พระองค์ ก็ยังไม่พูดสิ่งที่เป็นมงคล กล่าวเปรียบพระองค์ เหมือนเนื้อและปลาโง่พระองค์ตัดเสียสีมโหสถว่าเอาละพวกเราทั้งหมดนี่แหละ ที่เป็นคนโง่บ้าน้ำลายเพราะพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุด เจ้ามันพวกข้ารือหบดี รู้แต่วิธีจับหางไถ จะรู้จิตที่เป็นมงคลอย่างชาวเมืองเหมือนคนอื่น เช่น อาจารย์เสนกะได้อย่างไร พระเจ้าวิเทหราชตรัสด้วยพระสุรเสียงอันเคียดแค้นเพราะความพิโรธจึงรับสั่งให้ทหาร ลากคอขับไล่มโหสถออกไปมโหสถรู้ว่า พระราชาตรัสเพราะความกริ้ว คิดว่า หากใครทำตาม พระราชดำรัส จับลากคอเราออกไป เราจะอับอายไปตลอดชีวิต จึงไม่รอ จึงไม่รอให้ทหารมาไล่ตน ถวายบังคมลากลับบ้าน ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราช รับสั่งเช่นนั้น พระพิโรธเท่านั้น หาได้ต้องการให้ใครทำเช่นนั้นไหม เพราะพระองค์มีพระทัยเคารพรักมโหสถ